我曾经过你，因为我也相信。สวัสดีค่ะ วันนี้ก็อยู่กับช่องพิกหวานสายสลอนนะคะทุกคนค่ะ วันนี้เรามาประเดิมเกมใหม่เลยจ้ากับเอาเคมีใช่ไหมคะเอาเคมีค่ะ อ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะจ๊ะ ทุกคนค่ะ มา มาดูพร้อมกันเลย พิกก็ยังไม่เคยเล่นเลยนะจ๊ะ เราก็มีทุนอยู่ที่ 305 บาทนะจ๊ะ มาที่อ่ออันนี้ไม่มีซื้อเนาะ เราเอาไปสตาร์ทที่ อ่ะสองบาทก่อนละกันเนาะดูซิสองบาทเราจะปั่นได้พันหรือเปล่า เบิร์คิดไปไกลนะครูคิดให้ไกลไปให้ถึงค่ะ ทุกคนค่ะมันต้องเป็นวันของเรา อ๋อยังไง โอ้โหพี่ก็ยังไม่เคยเล่นเลยนะคะ เพิ่งเปิดเข้ามาเจอก็ใส่เลยแม่ ไม่บรรยะบรรยังเลยเจ้า ไม่ไดดูตัวอย่างของของคนอื่นเล่นด้วยนะ มั่นอกมั่นใจมากวายพ่อแล้วแม่ มาเออสามบาท สวยงาม คูณห้าแล้ว โอ้โห มา คูณหกแล้วแม่ โอ้โห เขียวไม่เข้าครับสิบหกบาทสวย โอ้สเก็ตเตอร์เข้ายากนะ ถือว่าเข้ายากอยู่นะแม่นะ มา โอ้โห อยู่ไกลเกิน วายมาแล้วแม่ สวยๆเพชรมา เพชรมา ลูกเพชรมา โอสเกตเตอร์สองตัวแล้วมาแล้วสามตัวแล้วสวยงาม มาอีก สักตัว สักตัว ม่วงเข้า โอ้โห ม่วงไม่เข้าตัวนั้นวะมาได้สิบหมุนนะจ๊ะเมจ้าเมจ๋ายังบอกมีอะไรเกิดขึ้นเลยทั้งนั้นเลย สวย สวยงาม โอ้โหวายเข้าขนาดนี้ต้องสวยดีแม่ ต้องสวยดีแม่ สเก็ตเตอร์เข้าอีกหน่อย มาอะไรก็เข้าอะไรก็เข้าอะไรก็เข้า โอ้โหวายมาอีกแล้ว โอ้โหคูณไปครับ โอ้โหวายมาอย่างสวย มาสวยงามนะคะแม่ สวยงามนะจ๊ะแม่จ๋า โอ้โห มาดิครับ โอ้โห 66บาทแตกแล้วเจ้ามันต้องอย่างนี้ดิ อีก6หมุนนะเจ้าบายเข้าแล้ว ยังไงโอ้รุ่นสเก็ตเตอร์แต่สเก็ตเตอร์ก็เข้ายากอยู่นะ โอ้โห หมุนสุดท้าย มาสวยๆหน่อย สีทองเข้า โอ้โห ไม่เข้าเลย แม่เอ้ย วายเข้าแล้วลูก ยังไง เขียวมา โอ้โห อะไร ตกลงมา ฉันยังงงอยู่นะพี่จ้าพี่จ๋า มา หัวใจม่วงเข้า โอ้โห ไม่เข้าเลยแม่เอ้ย คูณนั่งสิบห้าเออ มาติดกันหน่อย ติดกันหน่อยเพชรมาเพชรมาเพชรม่วง อีดอกเออโอ้โหกำไร 90 บาทละไปต่อเจ้าเขียวมาไม่เข้าไว้โอ้โหเพิ่มเบ็ดเป็น 3 บาทดีไหมฮะ หรือยังไงดีทุกคน ได้แล้วไปหน้าตลอดเลยเด้อ มา อะไรก็เข้าเออสี่บาทก็เอาวายเข้าอีก สวยงาม ม่วงเข้า โอ้โห อยู่ไกลเกินแม่จ๋าเออเหอทรงเหมือนจะดีนะทุกคนนะ หน่อย สวยงามคูณสามแล้ว เออเพชรเพชรเพชรโอ้โหมาอืมถือว่าโอเคนะทุกคนมันแตกดีอยู่เด้อใครดูคลิปนี้นะคะ ทุกคนคะ่ะเอาหน้าที่ฉันไม่ขยับ ใครดูคลิปนี้นะคะ ต้องตามแล้วนะ เพราะว่ามันเป็นเกมใหม่อยู่มันน่าจะแตกอยู่นะคะ ช่วงแรกๆ ใครอยากตามก็คลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะแม่นะ โอ้โห เสียดายเด้อสเก็ตเตอร์น่าจะเข้าอีกสักรอบเด้อ มาวายเข้าแล้ว เขียวมาหน่อย โอ้โห เสียใจอะ่ะ วายหยุดเออ 114 บาทเป็นไงล่ะวายยังอยู่แม่วายยังอยู่สวยงามอุ้ย มาอีก เออ คูณ6แล้วแม่ คูณ 7 มาสวยสวยไป 22 บาท เย็ดเคเข้าอีกดิ โอ้โหกำไรมาว่ะ ทุกคน เอายังไงขอ 3 บาทแล้วกันค่อยๆไต่เนาะ แม่เนาะเราเอากำไรแบบ น่ารักขี้ขู่อนุเนะนะไป 50 หมุน เลย ลอยเข้าแล้ว เออ มามาโอ้โหตอนนี้ก็ยังมีกิจกรรมอยู่นะคะ ใครที่ดูคลิปนี้นะคะ ทุกคนค่ะ ขอให้ทุกคนกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามเพจนะคะ กดไลค์ 5 คลิปนะคะ แล้วส่งให้แอดมินทุกคนจะได้รับเครดิตฟรีทันทีนะคะ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือว่าลูกค้าใหม่ เราแจกหมดนะจ้าแม่จ๋า โอ้โห ฝนตกหนักมากอีกแล้ว โอ้โหสเก็ตเตอร์อีกตัวเดียวแม่เอ้ย ไม่เข้าแล้วสเก็ตเตอร์ตัวเดียว จริง ๆ เธอมากับฝน เย็ดเคโอ้โห สวยดีครับมา โอ้โห มาอีกครับ ให้มันเต็มจอไปเลยแม่ โอ้โห วายเข้าขนาดนี้ โอ้โหกูอยากจะหมุนเองเหลือเกินเด้อวายตั้งสามตัว เปิดมาเลยพายุเข้าเลยนะทุกคนตอนเนี้ยหนูบอกไว้ก่อน พายุเข้าเลยแม่ตอนเนี้ย มาน้องเขียวมาน้องเขียวมา เออ วายเข้าแล้ว สวย มาม่วงมาม่วงมา ม่วงยาวๆ ม่วงยาวๆ เออ คูณ5แล้วม่วงหัวใจอะไรควยอะไรก็เข้ามาเลย สวยงามคูณ6ไปแล้ว โอ้โหไป 18 บาท เออบายเข้า โอ้ยอืมแม่ให้ผ่านเด้อสวยงาม ายเข้าดีอยู่นะ เออต้องสีทองเข้าอ่ะ ยังไงแม่ ยังไงโอ้เพชรมา ตอนนี้ยังแบบไม่ไปไหนนะจ๊ะทุกคน ยังทรงตัวอยู่เรื่อยๆ เราก็ลืมดูนะตัว ตัวไหนจ่ายแพงอะ่ะ มาถึงก็ใส่เลยแม่ ไม่อธิบงอธิบายอะไรทั้งนั้น ไปจัดร้านให้พี่บาดสเก็ตเตอร์แบบเข้ายากมาก อีน้องก็งงเด้อดูขนาดวายเข้าขนาดนั้น เขียวมาเรื่อยๆลูก เขียวมาอีกลูกเขียวมา โอ้โหม่วงมาออยู่ไกลเกินแม่จ๋ากำไรสองร้อยนี่ถอนเลยนะ วายเข้าขนาดนั้นแล้วแม่ โอ้โหเสียดายเลย เธอมากับฝนแล้วยังไงต่อ อัดคลิปวันไหนนะ ช่วงเวลาไหนนะ ฝนตกพายุเข้าตลอด อีน้องกับงงเด้อมาอตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งสิบห้านะคะ ที่พิกอัดอยู่นะจ๊ะแม่จ๊ะไป อีกสักห้าสิบหมุนฟันทงไปแม่เอ้ยขอสเก็ตเตอร์ใครอีกสักรอบไปให้มันจบๆไป สเก็ตเตอร์ก็คือไหลผ่านตกลงมาทีละตัว ทีละตัวตกมาทำไมก่อนมาวายเข้าแล้วไหลยาวๆม่วงเข้า โอ้ม่วงไปอยู่ไกลเกิน หัวใจหัวใจหัวใจหัวใจมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าเฮ้ยสเก็ตเตอร์มาแล้วอีกตัวเดียวแม่อีกตัวเดียว อีกตัวเดียวแม่อีกตัวเดียวอีกตัวเดียวโอ้โหมาอีกตัวเดียว สาธุสาธุสาธุสาธุทุแล้วก็ทุอีกนะ เข้ายากจังเลย มาดอกจิกมาดอกจิก ดิฉันหายไปแล้ว มาเพชรมาเข้าเรื่อยๆ ลูก เข้าเรื่อยๆ คูณสามแล้ว คูณสามแล้ว คูณสี่ไป คูณห้ามาลูก เฮ้ย ุนแล้วแม่ เอ้ย ได้ร้อยหนึ่งเมื่อกี้ค่อยคือบ่ถอนวะมา ชนไว้หน่อย ดอกจิกเข้า ดอกจิกกับเพชรเข้า โอ้ย เข้าผิดที่ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บหกร้อยอ๋อ อันนี้ต้องได้เยอะกว่าทำไมเป็นหมวกอันนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเค ไปห้าบาทบึงกระดูแม่ดู ให้มันจบจบไป เออ เชื่อมกันหน่อยเชื่อมกันหน่อย โอ้โห วงไหมตัวใหญ่มากอีหมวกอีอะไรนี้ไม่เข้าเลยนะ ยังไงล่ะเพื่อนรักเอ้ยพอเบ็ดห้าบาทแล้วมันหายแวบแวบแวบแวบแวบเร็วจังเลยวะอีเพชรจ่ายน้อยนี่เข้าบ่อยเหลือเกินนะมึงเนี่ยนะ เข้าขนาดนี้เชื่อมกันหน่อยสิโอ้โหเสียดายวายนะแม่เอ้ยโหสเก็ตเตอร์ต้องสองตัว กว่ามันจะเข้านานที ไอแม่ย้อยตึงหกบาทเขียวเออ ดอกจิกมา โอ้โห อยู่ไกลจังละแม่เอ้ย มึงกลัวอะไรกัน อีกยี่สิบสิบเจ็ดหมุนรู้เรื่อง งน้องม่วง โอ้สาเก็ตอีกตัวเดียวเอง อีกตัวเดียวเองแม่เข้าให้หนูน้อย เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะโอ้โหหัวใจกูจะวายเด้อ พอรู้นะคะทุกคนค่ะ เดี๋ยวเราตั้งหลักใหม่ ตั้งหลักอีกสักรอบก่อน เออ สวยงามให้มันเต็มหน้าไปเลย ตึง34 บาทไป จะรักหรือจะหลอก โอ้ย สวยงามแหวนเข้า โอ้โห อ้ย เข้าน้อยเช่ไหมกลัวอะไรกัน โอ้ยสทาเกเตอร์เข้าหน่อยตัวเดียว ตัวเดียว สามหมุนสุดท้าย อึ้ง โอเคค่ะทุกคนคะเล่นให้พอรู้พอที่จริงก็ได้กำไรแหละแต่ว่าไม่เลิกเองไงแต่อันนี้ก็ยังไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปต่อทุนเล่นเกมอื่นก่อนนะคะก็เกมก่อนก่อนหน้านี้มันชื่อเกมอะไรนะที่เป็นเป็นหัวกระโหลกหมุนสามอันนะไม่รู้ชื่ออะไรเดี๋ยวไปดูอีกคลิปหนึ่งนะคะ คลิปนี้ก็เอยเกมนี้ก็ถือว่าโอเคไหมก็เล่นให้พอรู้นะคะทุกคนก็ถือว่าโอเค พริกหวานให้ผ่านนะจ๊ะไม่จ๋าเดี๋ยวขอไปตั้งหลักหากำไรเกมอื่นแล้วเดี๋ยวมาสู้กันใหม่นะจ๊ะสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์ให้พริกหวานด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า